ก็พูดได้แต่ถ้าให้แบบผมไปพูดเรื่องที่แบบไม่รู้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรอะไรเงี้ย สั่งผมไปนู่นไปนี่นี่ขนาดผมเป็นรุ่นพี่เนี่ยสั่งผมไปทำนู่นทำนี่ในเกมก็เราเลือกเล่นตำแหน่งนี้แล้วมันก็ก็เป็นก็ต้องทำตามตำแหน่งครับซ้ำตัวตัวปลาสกิลมันจะไปโชว์อะไรล้วมันมีช็อตโชว์ได้ไงฮะจนก็จนตำแหน่งโลมงงเล่นเกมไม่สนุกมันก็เล่นไม่ได้อยู่แล้วแบบเล่นไปทำไมก็ไม่รู้นะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของเงินรางวัลเข้ามาด้วยจดจำชื่อผมใน านาซัพพอร์ตที่แบบหน้าอันดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็สวัสดีครับชื่อเต่าเอกก็ชื่อจริงวรสิทธิ์กนกเทศชื่อเล่นชื่อเต่าครับ อายุ 21ครับผมก็เป็นคนชอบเล่นเกมตั้งแต่เด็กแล้วครับ เต้นเพราะสนุกเด็กๆ รู้สึกว่ามันรู้สึกเหมือนไปอีกโลกนึงแบบโลกที่เราทำอะไรไม่ได้มันใช้พลังอะไรไม่ได้ก็เหมือนแบบเราไปแบบเปรียบเหมือนเสมือนตัวละครเลยครับก็เล่นแล้วมันมันเพลินนะเป็นคนชอบแบบแอนิเมชันอะไรด้วย มันแล้วแต่เกมอะถ้า ถ้าเป็นเกมนี้ก็ไม่ไม่คิดอย่างนี้ครับเกมนี้หาตังค์เกมนี้มันมันมันไม่ได้ยากครับ คือมันเล่นง่าย มันเล่นได้ทุกที่อะไรเงี้ย มัน มันฝึกได้แบบทั้งวันรเลยไม่จำเป็นต้องแบบอยู่หน้าคอมอะไรเงี้ย แล้วมันเปิดกว้างด้วย ในประเทศไทยเกมนี้เพื่อนชวนไปแข่งอะไรก็เลยแบบแล้วมันพอเล่นแล้วมันรู้สึกสนุกก็เลย ก็เลยยาวมาถึงนี่เลย น่าจะประมาณสามปีสามปีที่ได้จากเกมเกมนี้ก็คิดว่าน่าจะสิบล้าน ก็รู้จักเพราะว่าโดนพี่เต๋าตบนี่แหละครับในแข่งก็เห็นว่าเล่นโหดดีอะไรอย่างนี้ตั้งนานแล้วรู้จักครั้งแรกก็ตอนเป็นคู่แข่งครับศัตรูก็เมื่อตอนดิวิชั่นหนึ่งก็คือแบบเขาอยู่แคนดี้แล้วผมอยู่บุรีรัมย์สปางตอนนั้นก็แบบเจอกันในฐานะคู่แข่งครับวันเพย์ออฟก็เริ่มรู้จักน้องต่อเอก็ตั้งแต่ตอนเข้ามาเบคอนอยู่แรกๆ ก็หลังจากนั้นที่ได้รู้จักกับน้องตอนแรกก็ เข้าหายากค่อนข้างยากเพราะว่าน้องเป็นคนเงียบสุขุมนิดนึงคิดว่าพี่เต๋าเป็นคนเงียบบเก็บตัวอินโทรเวิร์ดไม่คุยไม่จาแต่พอท่านเริ่มสนิทนิดนึงก็เริ่มมาแล้วทั้งมุกฮาฮาตลกอะไรอย่างนี้พี่เต๋าเป็นคนตลกมากน้องเป็นเด็กผู้ชายที่แบบว่ายิ้มหวานพูดน้อย ชอบกินช็อกโกแลตไม่กินผักครับทัศนคติของเขา ผมจะกระเดาไม่ออกครับ เพราะว่าเขาได้เล่นด้วยความสนุกบางทีเขาเล่นด้วยความแค้นบางทีเขาเล่นด้วยสาระหาข้อมูล ซึ่งทุกวันนี้เขาเล่นเพราะอะไรเพราะเงินครับพี่ต่อน่าจะเล่นเกมตอนแรกๆอาจจะเพราะแบบสนุกเล่นแล้วแบบชนะเยอะอะไรเงี้ยแล้วแบบมีความสุข ตอนนี้อาจจะคิดว่าเป็นแบบเรื่องแบบของอาชีพด้วยอะไรเงี้ยเขาแบบพอโตขึ้น เขาเล่นเกมเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่เขาคิดถูก ต้องเขาอยากพิสูจน์ว่าวิธีการเล่นของเขาอ่ะมันไม่ผิดวิธีการเล่นของเขาอ่ะมันเอาชนะได้อย่างเช่นแบบโมบ้ามันหลากหลายมันสามารถเล่นได้หลายแบบ เราไม่จำเป็นต้องแบบยึดติดกับอะไรเดิมๆเนี่ยฮะและยิ่งแบบเขาทำออกมาแล้วถ้าเป็นอย่างที่เขาคิดอ่ะเขาจะยิ่งมีความสุขกับการเล่นแล้วก็มั่นใจมากขึ้นผมจริงจังเรื่องในเกมนี่ผมคิดว่าเกมโมบ้ามันไม่ตายตัวคือ เราจะทำอะไรกับมันก็ได้ มันจะเกิดมาในรูปแบบรูปแบบไหน มันก็ไม่เหมือนกัน ก็คือผมก็ไม่น่าจะรู้ทั้งหมดของเกมเลย ผมรู้แค่ว่าทีมเราเล่นยังไงให้ชนะอะไรครับว่าคนละว่าแต่ละคนในทีมเราแบบเล่นสไตล์ไหนอะไรเงี้ยคนที่เราเจอบ่อย ๆ อะไรเงี้ยผมก็รู้ว่าเขาเล่นสไตล์ไหนถ้าแบบเจอคนที่แบบอยู่ดีมาเก่งแล้วแบบไม่เคยเจออะไรเงนี้ก็อาจรับมือยากกว่าแบบคนที่เก่งแล้วเจอกันบ่อยอะไรเงี้ยเราก็จะรู้ว่าแบบ เหลี่ยมเขาว่าเขาจะใช้สกิลยังไงอะไรนี้ก็จะเจอง่ายกว่า จริงจังมากครับทั้งเรื่องดาฟเรื่องเล่นอะไรอย่างนี้แบบซ้อมจริงจังหมดเลยครับ ตอนเวลาว่างก็นั่งฮิดดาฟอะไรอย่างนี้ อยู่บนรถก็นั่งฮิดดาฟทัศนคติของพี่เต๋าน่าเป็นการเล่นเกมโดยแทบจะไม่เครียดไม่เครียดเลยดีกว่าแบบคนอื่นอาจจะมีแบบเล่นไปกดดันบ้างคิดถึงนู่นคิดถึงนี่ เราจะโดนอะไรไหมเล่นผ้าหรือมนี้พี่เต๋าไม่มีเลย ถ้าคนข้างนอกมองมามองน้องเต๋าว่าน้องเป็นคนที่จริงจังมากแบบเรื่องเงียบขึมนแบบจริงจังอันนี้จริงจังร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอะไรเงี้ยแต่ทั้งถ้าผมนั่งอยู่นั่งแข่งกับน้องใกล้ๆอยู่ใกล้ๆกันเลย ผมก็จะรู้เลยว่าน้องชิวๆไม่ว่าผลจะออกมาแพ้หรือชนะยังไงน้องก็ก็เรื่อยๆก็ชิวๆก็ไม่ได้เครียด หรือว่าก็ไม่ได้ยิ้มอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ดีใจเกินหน้าเกินตา ที่ผมเห็นนะคือชิวๆแต่เวลาผม ผมเล่นผมก็ให้ความรู้สึกชิวๆแต่ผมแค่แบบเก็บข้อผิดพลาดแบบเล็ก ๆ อะไรเงี้ยมาจำไว้ครับอย่างเช่นแบบผมหยิบตัวนี้แล้วมันแบบมันไม่คอมโบตัวนี้มันจะแพ้ตัวนี้แล้วก็ก็จำมาเรื่อยๆครับเดินมาแบบวิธีชนะเลน แต่ละตัวก็ก็เล่นเล่นไปแต่ว่ามันมันจะจำเข้าเองด้านของ กลยุทธ์เรื่องแผนอะไรเงี้ยก็แบบดูแข่งดูซ้อมดูรีเพย์ดูแผนแบบต่างๆเนี่ยดูฮีโร่แบบสามารถปรับอะไรได้ดีมากขึ้นแล้วก็คิดแบบแอบคิดคนเดียวครับผมแบบเขาเป็นคนที่ทุ่มเทกับเรื่องของแผนของทีมมากแบบแอบคิดมากคนเดียวแล้ววันรุ่งขึ้นเขาบอกอุ๊เชี่ยแผนนี้แหละกูว่าแบบโหดอะไรเงี้ยอยู่ดีๆก็คิดขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วหรือว่าตอนแข่งหน้างานอะไรเงี้ยแบบไม่เคยซ้อมเลยนะอยู่ดีๆ ก็บอกโอ้ไอเชี่ยตัวนี้โหด แบบตานี้แหละหยิบแรงเลยกูมั่นใจตัวเนี้ยแบบ เป็นบุคคลที่มีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างดีครับผมแล้วก็แบบมีมันสมองที่ค่อนข้างสูง นี่น้องน้องเหมือนจะเงียบนะกับคนนอก แต่เวลาอยู่ในแคมป์เนี่ยก็แบบก็มีมุมบ้าๆบอๆเหมือนกันแบบชอบแกงชอบแกงคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยฮะใช่แล้วก็ ผลของตาเอ็กที่มีต่อทีมคือ ข้อดีคือ ด้วยความที่ น้องเติบโตมาในยุคเดียวกันเนี่ยเต่าเอ็กจะเป็นเหมือนพี่ที่คนอื่นยอมรับและเคารพเชื่อถือใช่แล้วแบบเชื่อใจกันมั่นใจในการตัดสินใจของเต่าเอ็กครับเลยทำให้วิธีทำทีมรูปแบบนี้ของเราอ่ะออกมาได้ดีครับก็ถ้าถ้าไม่มีเรื่องพูดก็เงียบถ้าถ้ามีเรื่องพูดก็ก็พูดได้แต่ถ้าให้แบบผมไปพูดเรื่องที่แบบไม่รู้ก็ไม่รู้จะพูดอะไร สัมภาษณ์ทีละคนอ่ะผมพูดได้สองสามภาษาเลยจริงปะเนี่ยจริงอย่าไทยประนาไทยลวหนึ่งไทยอีสานไทยอีสานไทยใต้ไทยเหนือไทยใหม่ ก็เราเลือกเล่นตำแหน่งนี้แล้วมันก็ก็เป็นก็ต้องทำตามตำแหน่งก็แต่ละตำแหน่งมันก็มันก็มีความสามารถของมันอะไรเท่านั้นซ้ำตัวตัวปลาสกิลมันไมไปโชว์อะไรล่ะมันมีช็อตโชว์ได้ไงฮะจนก็จนตำแหน่งโลม งงอ๋อถ้าส่วนตัวผมถึงพี่เต๋าจะแบบไม่ได้มีช็อตแบบวือหวา แบบตันสี่ตันห้าอะไรอย่างนี้ครับแต่พี่เต๋าก็แบบจริงๆเป็นคนแบบคอยแบบปิดทองหลังพาใเพื่อนอยู่เสมอครับแบบแบบว่าเวลาจะมีไฟจะมีอะไรอย่างเงี้ยคือพี่เต๋าเป็นส่วนหลักที่อยู่ในนั้นเสมอครับถ้าแต่ก่อนคนอื่นก็อาจจะยังไม่เห็นแหละแบบว่าพี่ชายผมคนนี้แบบเริ่มมีประโยชน์ต่อเกมแล้ว เริ่มแบบ เห็นถึงคุณค่าเรื่องการเล่นอะไรเงี้ย แล้วก็เรื่องทำแผนอะไรเงี้ย ผมบอกเลยว่าต่อเองเนี่ยทุกทั่วเลย ผมน่าจะยก FMVP ให้เลยแบบทัวร์ APL ที่ผ่านมาก็ยก MVP ให้เลยแบบในใจเลย เพราะว่าฟอร์มการเล่นแบบทุกแมตช์อ่ะเขาเล่นแบบฟอร์มไม่ตกเลย แบบดีแบบสม่ำเสมอ ถึงแม้จะไม่มีช็อตช็อตโชว์บือหวาอะไรเงี้ย แต่ก็เป็นแบบเป็นคนที่ทำทั้งแผนแล้วก็เล่นไปด้วยอะไรเงี้ย ก็คือแบบสุดยอดนะในใจผมเลยว่า MVP ในใจผมเยสำหรับคนนี้ จริงๆผมมองว่าจริงเต่าเองก็เป็นคนที่ปิดปิดทองหลังพระอยู่แล้ว อย่างที่ทุกคนน่าจะทราบอยู่แล้วคือ อาจจะไม่มีช็อตโชว์ช็อตว้าวให้ทุกคนเห็นบ่อย ๆ แต่ว่าผมเนี่ยที่อยู่เล่นเกมกับน้องมาเป็นสองสามปีแล้ว ผมก็รู้เลยว่าน้องก็เป็นคนที่พยายามจะเมคโชว์อยู่เหมือนกัน แต่แค่ว่ามันไม่ได้ว้าวในสายตาคนอื่น แต่ว่าในสายตาทีมตัวเองเนี่ยมันว้าวมากแต่ละช็อตที่เขาทำ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสกิลเพย์หรือว่าการคอเกมนะน้องเนี่ยคอเกมแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยในเกม สั่งผมไปนู่นไปนี่นี่ขนาดผมเป็นรุ่นพี่เนี่ยสั่งผมไปทำนู่นทำนี่ในเกม ใช่คือคอเกมคือน้องที่สุดเราเราก็แฮปปี้ครับ พอดีผมเป็นคนชอบชอบรับคำสั่งอยู่แล้วครับจะสั่งให้ผมจะทำอะไรผมก็ทำครับเต่า X นะฮะความสำคัญที่มีต่อทีมเนี่ยตั้งแต่ก่อนที่เราจะเริ่มประสบความสำเร็จมาข้อดีคือน้องอ่ะเป็น คนที่อีก4คนยอมรับและเชื่อถือในความคิดครับผมว่าจะสามารถเป็นแบบแกนนำในกลยุทธ์ของทีมได้คิดว่าคุณค่าของพี่เต่าในการเล่นเกมก็น่าจะเป็นเรื่องของความสนุกเละครับ เพราะว่าถ้าแบบเล่นเกมไม่สนุกมันก็เล่นไม่ได้อยู่แล้วแบบเล่นไปทำไมก็ไม่รู้นะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของเงินรางวัลเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยก็คือแบบ มาแบบทำเงินได้ค่อนข้างดีก็แบบหาเลี้ยงดูตัวเองได้อะไรเงี้ยก็คือแบบแล้วก็แบบบวกกับต้องการความท้าทายด้วยอะไรเงี้ยก็คือแบบเขาเป็นผู้เล่นที่ผมมองว่าแบบต้องการความท้าทายมากเลยนะแบบเล่นปกติก็ยากอยู่แล้วอะไรเงี้ยแบบแล้วก็ต้องหันมาแบบทำแผนอะไรด้วย ตั้งแต่แบบผมอยู่กับพี่เต่ามาแบบพี่ถ้าได้อยู่กับพี่เต่านะแบบไม่มีโค้ชแบบจริงจังก็คือแบบพี่เต่าจะเป็นคนคอยดาฟคอยสั่งแผนอะไรอยู่เสมอเลยก็แบบ เป็นทั้งผู้เล่นเป็นทั้งโค้ชไปในตัวอะไรเงี้ย ก็คือแบบพี่เต๋าเขาก็ต้องการความท้าทายตรงนี้แหละแบบพิสูจน์ตัวเองว่าแบบทำได้สองอย่างแบบฉลาดสัตว์คิดว่าคุณค่าที่พี่เต๋าเล่นเกมมาถึงตอนนี้น่าจะเป็นการอยากคว้าแชมป์ไปเรื่อย ๆ ครับ แล้วมันได้เงินเยอะด้วยอะไรอย่างนี้คือแบบสองประเด็นนี้มารวมกันเป็นแบบทั้งอาชีพ แล้วก็เป็นแบบเด็กที่ชอบเล่นเกมอยู่แล้วอะไรอย่างนี้แล้วมันสนุกด้วยอะไรอย่างนี้ก็รวมๆกัน การไล่ล่าตามหาแชมป์แชมป์ลีก แล้วก็แชมป์โลกอะไรเงี้ยเขาเนี่ยมีคุณค่ากับทีมแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือถ้าขาดน้องเต่าไปคือ ผมว่าเอาตามตรงเลยคือทีมน่าจะจมเพเพราะว่าไม่มีคอหลักไม่มีคนดับตัวให้ แล้วก็ไม่มีคนรู้ใจกับน้องคิมน้องมาร์กอีกที่คุยกันทุกเรื่องได้อย่างเงี้ยครับผมผมมองว่าน้องเต่าเนี่ยแทบจะสำคัญที่สุดในทีม เลยคนหนึ่งเรื่องเงินเรื่องรางวัลมันก็ส่วนหนึ่งแต่ว่า ตราบใดที่เรายังสนุกกับการทำมันอยู่ น้องก็น่าจะทำมันต่อไปใช่เพราะอย่างที่บอกคือน้องชอบการแข่งขันชอบที่จะเอาชนะเนี่ยเพราะฉะนั้นความสำเร็จจากการเล่นมันจึงเป็นเรื่องสำคัญกว่าเรื่องของเงินรางวัลมันก็เป็นการท้าทายอย่างหนึ่งที่แบบ คือทุกคนที่อยู่ในเมคอนเนี่ยคือไม่เคยเข้ารอบแบบลึกๆ เลยในนานาชาติแล้วแบบเหมือนเป็นผู้เล่นแบบโนเนมอันเดอร์เลดแต่แบบ ผู้เล่นซุปตาคนอื่นอะไรเงี้ย เราก็พยายามแบบอยากให้เราแบบเป็นที่หนึ่งของเกมนี้ให้ได้อะไรเงี้ยก็ก็พยายามฝึกฝนกันแบบภูมิใจฝึกฝนให้แบบให้มันดีขึ้นเลยครับผมก็พยายามคิดให้มากขึ้นแล้วแบบไม่ต้องไปสนสิ่งรอบข้างเนี่ยก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองแหมที่ทำมาได้ ริงเป้าหมายผมก็คือการเป็นแชมป์นานาชาติหรือแชมป์โลกอย่างเงี้ยมันก็มันก็เสร็จแล้วแต่ผมคิดว่าแบบเป้าหมายต่อไปผมก็ผมอยากให้ทุกคนแบบจดจำชื่อผมในฐานะซัพพอร์ตที่แบบหน้าอันดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณครับที่ทำตามสัญญาที่ให้กันไว้ แล้วก็พาคว้าแชมป์อะไรอย่างนี้ก็ทำต่อไป ผมจะกอบพี่เต๋าตลอดไป หวังว่าน้องจะพัฒนาและแบบเติบโตไปเรื่อย ๆ เป็นคนที่เก่งกว่านี้ เป็นคนที่ดียิ่งกว่านี้ไปเรื่อย ๆ ครับ เพราะว่าเรื่องคอนทามยังต้องการเต๋าเอกอยู่ครับ ก็ขอบคุณพี่เต๋าที่ตอนนั้นเห็นแบบเห็นว่าผมอยู่ในเซมิโปรแล้วแบบเก่งอะไรเงี้ย ก็แบบดึงเข้าทีมมาทำให้แบบว่าได้เล่นด้วยกันได้สนิทกันขนาดนี้ ก็ขอบคุณจริงๆ ที่มาตามหาความฝันด้วยกันอยากฝากน้องเต่าเอกนะครับผมให้เหมือนเดิมเลยทำเหมือนเดิมเล่นเกมชิวๆคอชิวๆดับก็ชิวๆไม่ว่าผลจะออกมาเป็นไงก็อยากให้น้องชิวๆเหมือนเดิม ทุกอย่างจะอยากให้น้องเหมือนเดิม ผมเชื่อว่าน้องทำได้แล้วก็ผมเชื่อว่ายังไงหลังจากนี้ยังไงมันก็ดีขึ้นทุกอย่างครับขอบคุณทุกคนครับที่เคยติดต่อหรือแบบเคยร่วมทีมกับผมก็ ก็ก็ขอบคุณมาก